Hey. take you on time. เป็นใหอจริงคือน้ำตาใจอ่ะขอไปนั่งขอไปนั่งเนื้อไม่ว่า ไม่ถูกว่าไม่เป็นเธออยากพูดถึงเธอคงจะขับอะไรกันนะโอ้ในเฟซตัวจริงคือ้อกแท้ใจอายนี่แม่ขอไปนั่งขอไปนั่งนั่งดีบา 有麻烦只有好不望上天。 Música